เมื่อเพิ่มหมวดหมู่สินค้าทั้งหมวดหมู่หลัก หมวดหมู่ย่อยเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มรายการสินค้าตามรายละเอียดสินค้าที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว แต่อย่าลืมนะคะ ลูกค้าที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการสัมผัส หรือมองเห็นสินค้าของจริง ดังนั้นในการเตรียมรายละเอียดของสินค้าจะต้องมีรูปภาพ ประกอบที่ชัดเจนเหมือนจริง และมีหลายมุมให้ลูกค้าได้มองเห็น ตลอดจนการให้รายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นไม่ควรละเลยในส่วนนี้ไปนะคะ โดยทั่วไปสินค้าจะมีลักษณะแตกต่างกัน 2 ลักษณะคือ สินค้าที่มีชื่อแบบเดียวกัน กับ สินค้าที่มีชื่อเดียวกัน แต่มีหลายสีหลายแบบหลายขนาดหรือหลายลวดลาย ซึ่งวิธีการเพิ่มสินค้าทั้งสองลักษณะ จะมีวิธีการที่แตกต่างกันอยู่บ้าง มาดูวิธีการเพิ่มสินค้าแบบแรกกันก่อนนะคะ การเพิ่มรายการสินค้า คลิกที่ปุ่มสินค้า แล้วเลือกเพิ่มสินค้า ป้อนชื่อสินค้า ป้อนราคาและส่วนลด เพิ่มรูปสินค้า ควรมีการสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บภาพสินค้าแต่ละรายการ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการในภายหลัง เนื่องจากสินค้าแต่ละรายการ จะมีภาพประกอบหลายๆภาพ เลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บรูปภาพ โดยเลือกจากโฟลเดอร์ที่สร้างข้างต้น เลือกรูปภาพประกอบสินค้าที่เตรียมไว้แล้ว สามารถคลิกเลือกหลายๆ ภาพในครั้งเดียว มาไว้ในคลังรูปภาพ คลิกเลือกรูปภาพที่จะนำมาเป็นภาพประกอบสินค้า จากคลังรูปภาพ โดยคลิกที่รูปภาพที่ต้องการจะแสดง ให้มีเครื่องหมายกาถูก แล้วคลิกที่ปุ่มเพิ่ม ภาพที่เลือกไว้จะถูกแสดงในเว็บไซต์ เพิ่มคำอธิบายสินค้าในช่องรายละเอียดสินค้า เลื่อนสกอร์บาร์ขึ้นด้านบน เพื่อเลือกหมวดหมู่สินค้าในร้าน โดยเลือกหมวดหมู่หมอน เลือกประเภทสินค้าเป็น ของใช้ของตกแต่งบ้าน เลือกประเภทย่อยของสินค้า โดยเลือกของใช้ในบ้าน เลือกประเภทย่อยอีกรอบ โดยเลือกชุดเครื่องนอน ใส่แฮชแท็กซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคำค้นหาหลัก หรือที่เรียกกันว่าคีย์เวิร์ดเพื่อให้ผู้คนค้นหาคำคำนี้แล้วพบสินค้า คลิกที่ปุ่มบันทึก เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการสินค้า หรือคลิกที่ปุ่มบันทึกและเพิ่มอีก เมื่อต้องการเพิ่มรายการสินค้ารายการต่อไป เช่นเดียวกับตอนเพิ่มหมวดหมู่สินค้า สามารถเรียกดูรายการสินค้าที่เพิ่มด้วยการคลิกที่ปุ่มร้านค้า แล้วคลิกที่ ไปยังหน้าร้าน จะแสดงรายการสินค้าที่เพิ่ม จะสังเกตเห็นว่า หมวดหมู่สินค้าหมอนจะมีรายการสินค้าที่เพิ่มมาแล้ว 1 รายการ การเพิ่มรายการสินค้าในรายการต่อๆไป ก็ทำในลักษณะเดียวกันนะคะ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถแก้ไขรายการสินค้า ลบรายการสินค้า และเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงสินค้า ได้เช่นเดียวกันกับการจัดการหมวดหมู่สินค้า ดังที่เคยกล่าวไปแล้วนะคะ